ก่อนนั้นในใจของฉันว่างเปล่า มีเพียงแค่เรื่องราว ที่มันไม่อยากจำ ชีวิตมันเต็มไปด้วยสีดำ อยากได้ยินเพียงสักคำ ว่ารักจากใครสักคน ขอบคุณฟ้า ที่ไม่รังแก และทำให้ฉันเจอคนที่เฝ้าคอย เธอเข้ามา มาเติมสิ่งที่ขาดหาย ดังรุ้งที่อยู่บนฟ้า เธอเข้ามาเปลี่ยนโลกให้ดูสดใส เธอ มาเปลี่ยนใจที่มืดดำ อบช้ำให้มันมีความหมายจากนี้ไปจะมอบให้หมดทั้งใจเพื่อเธอ มันไม่สำคัญ แค่ขอเราอยู่ด้วยกันก็พร้อมเจอกับทุกเรื่องราว 摘金。 ใจที่มืดดำบอบช้ำให้มัน มีความหมายจากนี้ไป จะมอบให้หมดทั้งใจเพื่อเธอ จะมอบให้หมดทั้งใจเพื่อเธอ ใจที่มืดดำ บอกช้ำให้มันมีความหมายจากนี้ไปจะมอง